สำหรับการสร้างและใช้งานโปรแกรมนั้นมิสเตอร์อาร์มคุงผู้ช่วยของอาจารย์จะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ ติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมาแนะนำทุกๆทท่าน เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยครับ โปรแกรม Microsoft PowerPoint นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบของ Presentation แล้ว PowerPoint ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานต่างๆได้ รวมถึงการสร้างเกม เราไปลองดูวิธีการสร้างเกมกันเลยดีกว่าครับ เกมวงล้อแสนสนุก เป็นเกมที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว สนุกสนาน คอยลุ้นกับผลที่จะปรากฏขึ้น และยังสามารถรับความสนใจผู้เรียนได้ดีอีกด้วย เราไปเริ่มสร้างวงล้อแสนสนุกกันเลยครับ ขั้นตอนที่ 1 ให้คลิกเลือกที่เมนู Insert และคลิกเลือกที่เชฟรูปวงกลม จากนั้นคลิกเมาส์ลากลงบนพื้นที่ว่าง และเพื่อให้วงกลมนั้นยังคงสัดส่วนเท่าเดิม ให้ผู้สอนกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ จากนั้นผู้สอนสามารถเปลี่ยนสีพื้นที่วงกลม หรือเส้นรอบวงได้ตามความเหมาะสมครับ ขั้นตอนที่ 2 ให้คลิกเลือกเส้นตรงจากช่องทางลัดที่เมนู Home ดังในภาพก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับ จากนั้นคลิกเมาส์ลากลงบนวงกลม เพื่อสร้างเส้นตรงสำหรับแบ่งเป็นช่องทั้งหมด 8 ช่อง เพื่อใส่ตัวเลข หรือตัวอักษรครับ ขั้นตอนที่ 3 ทำการสร้างตัวอักษรหรือตัวเลข โดยเลือกใช้เครื่องมือ text box ที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร A อยู่นั่นเอง จากนั้นคลิกเมาส์ลากลงบนพื้นที่ช่องว่างที่ได้แบ่งไว้ครับ เมื่อคลิกลากเมาส์ เลือกพื้นที่สำหรับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขตามที่ต้องการเลยครับ จากนั้นจัดวางให้ตรงตามแนวของวงล้อ และเพื่อให้เป็นการประหยัดเวลา ผู้สอนสามารถคลิกเลือกที่กล่องข้อความแรกทำการคัดลอกและวางไปยังช่องว่างอื่น ๆ ให้ครบ ให้ผู้สอนทำในลักษณะนี้จนครบทั้งหมด 8 ช่องเลยครับ ขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกเลือกที่ปุ่มเมนู Home แล้วเลือกเมนู Select แล้วคลิกเลือก Select All โปรแกรมจะทำการเลือกกล่องข้อความทั้งหมด โดยจะแสดงผลเป็นลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมดังภาพ จากนั้น ให้คลิกขวาที่บริเวณกล่องข้อความที่ถูกเลือก แล้วเลือกกรุ๊ปเพื่อให้กล่องข้อความทั้งหมด รวมเป็นชิ้นเดียวกันนั่นเอง ขั้นตอนที่ 5 การสร้างปุ่มกด ให้คลิกเลือกเมนู Insert จากนั้นเลือกที่ Shapes และคลิกเมาส์ลากบนบริเวณพื้นที่ว่างเช่นเดิมครับ จัดวางให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม จากนั้นทำการเปลี่ยนสีเพื่อตกแต่งปุ่มกด คลิกเลือกที่ Shape Effect จากนั้นคลิกขวาที่ Shape แล้วเลือก Format Shape จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่มเมนูที่มีลักษณะห้าเหลี่ยม แล้วเลือก 3D Format ให้ผู้สอนเลือกที่เมนู Depth จะเกิดมิติเหมือนกับปุ่มกดจริง ขั้นตอนที่ 6 การทำให้วงล้อหมุน ให้ผู้สอน คลิกเลือกที่วงล้อ จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู Animation ที่ชื่อว่า Spin ครับ ขั้นตอนที่ 7 คลิกเลือกที่เมนู Add Animation แล้วเลือก Spin อีกครั้ง จากนั้น คลิกเลือกที่เมนู Animation Plan เพื่อดูแอนิเมชันที่เราเลือกใช้ทั้งหมด ขั้นตอนที่ 8 เราเลือกสปินเช่นเดิมครับ จากนั้นขั้นตอนที่ 9 ให้คลิกเลือกแอนิเมชันที่เราเลือกใช้แล้วในช่องหน้าต่างที่ขึ้นมาทางด้านขวามือ แล้วคลิกเลือกที่เมนู Trigger เลือก On Click Off แล้วเลือก Oval ครับ ขั้นตอนที่ 10 ให้ผู้สอนทำการตั้งค่า Animation โดยการคลิกเลือกลูกศรลง ด้านหลังรายการ Animation แล้วเลือก Effect Option เพื่อปรับตั้งค่ามุมในการหมุนของวงล้อ เปลี่ยนตัวเลขเป็นองศาการหมุนตามต้องการ แล้วคลิกโอเคขั้นตอนที่ 11 ผู้สอนต้องสร้างแอนิเมชันตามขั้นตอนที่ 8 ถึงขั้นตอนที่ 10 โดยจะนับเป็น1รายการขั้นตอนที่ 12 ให้คลิกเมาส์เลือกที่วงล้อ จากนั้นทำการหมุนวงล้อ ให้พื้นที่ช่องว่างของวงล้ออยู่บริเวณกึ่งกลาง เพื่อทำการใส่ลูกศรบริเวณตรงนั้น เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ เกมที่2จิ๊กซอว์พาเพลินสำหรับเกมจิ๊กซอว์พาเพลินนั้น เป็นการนำรูปภาพมาสร้างเป็นจิ๊กซอ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชาเลยครับ ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่เมนู Insert จากนั้นเลือกเชฟรูปสี่เหลี่ยมแล้วคลิกเมาส์ลากลงบนพื้นที่ว่างเพื่อสร้างเชฟรูปสี่เหลี่ยมครับ ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกเชฟรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดิม แล้วคลิกเมาส์ลากลงบนขอบทางด้านขวาของเชฟรูปสี่เหลี่ยมที่วาดเอาไว้แล้วสำหรับสร้างเป็นข้อต่อของจิ๊กซอจากนั้นให้เลือกเชฟรูปวงกลม และนำมาวาดทับลงบนขอบทางด้านขวาของเชฟรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่วาดเอาไว้ ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกเชฟรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และวงกลม โดยกดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกเมาส์เลือกที่เชฟทั้ง 2 ชิ้น จากนั้นให้คัดลอก โดยยังคงกดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้อยู่ และคลิกเมาส์ลากเชฟที่เราเลือกเอาไว้ทั้ง 2 ชิ้นออกมาทางด้านข้าง ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้สอนคัดลอกส่วนที่เป็นข้อต่อของจิ๊กซอว และนำไปวางด้านที่เหลืออีกสองข้าง โดยจัดวางในลักษณะหันหัวข้อต่อเข้าหาตัวจิ๊กซอว์นั่นเองครับ ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือกเชฟที่เป็นชิ้นส่วนของข้อต่อจิ๊กซอว์ทั้ง 2 ชิ้น จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู Format ด้านบน เลือกเมนู Merge Shape แล้วคลิกเลือกที่ Union ขั้นตอนที่ 6 ให้คลิกเลือกข้อต่อจิ๊กซอว์กับตัวจิ๊กซอว์แล้วเลือก merge shape แล้วคลิกเลือกที่ combine เพื่อตัดเป็นช่องว่างสำหรับการต่อของจิ๊กซอว์ตัวอื่นๆ นั่นเองครับ ขั้นตอนที่ 7 ให้ผู้สอนทำตามขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 เช่นเดิมอีกครั้งครับสำหรับข้อต่อจิ๊กซอว์ด้านล่าง เพียงเท่านี้จิ๊กซอว์1ชิ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ขั้นตอนที่ 8 ให้ผู้สอนคัดลอกจิ๊กซอที่เราสร้างขึ้นมา ขั้นตอนที่ 9 เป็นการนำภาพที่เราต้องการให้อยู่บนตัวจิ๊กซอ ใส่ลงบนตัวจิ๊กซอนั่นเองครับ ให้ผู้สอนปรับขนาดภาพ จากนั้นคลิกขวาที่ภาพที่เราอินเสิร์ตเข้ามาครับ แล้วเลือก Send to Back เพื่อให้รูปภาพอยู่ด้านหลังของจิ๊กซอนั่นเองครับ ขั้นตอนที่ 10 ให้ผู้สอนสร้าง blank page จากนั้นให้ทำการเลือกจิ๊กซอ กับรูปภาพที่ได้อินเสิร์ตเข้ามา และทำการวางจิ๊กซอที่ได้คัดลอกเอาไว้ ตัวจิ๊กซอหนึ่งตัวจะมาพร้อมกับรูปภาพที่ได้อินเสิร์ตไว้ จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู Format แล้วเลือก Merge Shape แล้วเลือกคำสั่ง Intersect เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างจิ๊กซอหนึ่งตัวครับ ขั้นตอนที่ 11 ให้ผู้สอนทำตามขั้นตอนที่ 10 ให้เกิดเป็นจิ๊กซอจนครบทุกตัว เมื่อครบทุกตัวแล้ว ให้จัดเรียงแบบปกติ ตามลักษณะของการต่อจิ๊กซอทั่วไปเลยครับ ขั้นตอนที่ 12 ผู้สอนสามารถทำการทดลองเล่นได้เลยครับ เกมที่ 3 แผ่นป้ายหันษา เป็นเกมที่เกี่ยวกับรูปภาพเช่นเดิมครับ สามารถนำมาใช้สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนได้ ซึ่งช่วยให้เราความสนใจผู้เรียนได้ดีเลยทีเดียวครับ ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สอนอินเสิร์ตภาพที่ต้องการใช้เข้ามาในหน้าเอกสาร จากนั้นปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสมพอดีกับหน้าเอกสารครับ ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้สอน insert shape รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้ามาครับ จากนั้นปรับขนาดให้มีความสูง 6.33 และความกว้าง 11.33 ขั้นตอนที่ 3 เลือกที่เมนู Animation จากนั้นให้เลือก Animation ใดก็ได้ในประเภท Exit ขั้นตอนที่ 4ทำการตกแต่งเชฟรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นให้คลิกเลือกที่เชฟสี่เหลี่ยมอีกครั้ง และทำการคัดลอกสี่เหลี่ยม ผู้สอนสามารถตกแต่ง เปลี่ยนสีเปลี่ยนเอฟเฟกต์เชฟได้อีกครั้งตามความต้องการและความเหมาะสมเลยครับ เพื่อความสะดวกในการทำงาน ให้เปิด Panel Animation Pan ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือก Animation รายการที่ 1 จาก Animation Pan แล้วคลิกเลือกที่เมนู Trigger แล้วเลือก On Click Off จากนั้นเลือกชื่อเชฟที่เราคลิกเลือก ทำเช่นนี้ จนครบทุกรายการใน Animation Pan เพียงเท่านี้ เกมแผ่นป้ายหันษาก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนแล้วครับ เมื่อทุกท่านรับชมวิดีโอจบแล้ว อย่าลืมลองฝึกปฏิบัติและนำไปใช้กันนะครับ